เือะอเลยคุ้มเลยครับโอ้โหสกปรกมากนะครับ sa power. ไม่ไม่ไม่ทิ้งเวลา ไม่ทิ้งเวลาแต่คือต้องไปครับเหนื่อยชีวิต ยุ่งไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจะไม่รู้ไม่เคยได้อยู่ที่ครับ นี่คือชิ้นส่วนที่เราถอดมานะครับ เราจะล้าง ครับหมสกปรกนะครับเป็นเมือกโอ้ไม่เบานะครับเดี๋ยวเราเรื่องลงล้างกันนะครับนี่ก็คือปั๊ม